lâu chứ bay còn kịp thế nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ยันทะลุกอกก็มาถึงมาที่โอเกตนะครับวันนี้มายันทะลุกอกะยันทะลุกองเก่งเลยนะหลังจากทริปกอดสมิธนะครับวันนี้ยันทะลุกองเก่งยาไม่ยัน Thank myself today thinking how I changed How I really don't care if you are here Or if you don't stay Now I'm feeling those winter blues But I don't wanna cry โอ้ สุดยอดเลยเห็นแล้วมันกลับหัวละ นี่ให้เขาคนอื่นเห็นนะป้ายมันป้ายมันแอบอยู่นะครับเออเนี่ยให้คนอื่นเห็นนะเนี่ยดีแล้วเราก็เข้าสวนเลย เมื่อกี้ใครปแลวนะ m u n g n o t h i n g seems to happen, but the last reach is gone. I hope some.